าทออาจกล่าวได้ว่าเป็นวัสดุสำคัญในการที่ในการทำเครื่องนุ่มห่มเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสีที่สำคัญเราเข้าใจในอดีตว่าบ้านที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัย4ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย4ที่สำคัญ กระบวนการของการทอผ้าในอดีตที่ผ่านมาทั้งจากชุมชนเผ่าเล็ก จนถึงพัฒนาขึ้นเป็นเมืองเป็นรัฐต่างๆเนี่ยมีธรรมเนียมในการทอผ้าเก็บไว้ใช้ในครอบครัว ผู้หญิงเด็กผู้หญิงแต่ละคนที่โตขึ้นมาจะแต่งงานได้ จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการทอผ้า มีการทอผ้าและผืนเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นผ้าของตัวเองก่อน แล้วก็เป็นพัฒนาเป็นผ้าห่มหมอนต่างๆ สิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น และการที่ทอผ้าแล้วเหลือจากการทอผ้าก็มีการมอบผ้าเหล่านี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของฝากให้กับ สิ่งต่าง ๆ ตลอดจนเหลือก็เอาไปสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนกัน กระบวนการทอผ้าจะเกิดในครอบครัว เป็นวิถีชีวิตของชายของหญิงที่อยู่ในครอบครัวบทบาทเหล่านี้ เริ่มค่อย ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว ผู้ชายทำงานขนาดใหญ่นอกบ้าน เช่นออกไปเลี้ยงควาย ไปทำนา ไปตีเหล็ก ไปปั้นหม้อขณะที่ในบ้านเอง ผู้หญิงเลี้ยงลูกทำหาหาอาหาร เวลาว่างก็จะเริ่มค่อยๆ ทอผ้ามองลวดลายต่างๆ รอบๆตัว พัฒนาผ้าทอขึ้นเป็นลวดลายตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เห็น เช่นเห็นลวดลายของผักพื้นบ้านสีต่างๆ ที่ใกล้เคียงก็ค่อย ๆนำมาผ้าเหล่านั้น มาสร้างเป็นลวดลายผ้าซึ่งมีความหลากหลายตามสภาพนิเวศ ผ้าเหล่านั้นเมื่อผลิตได้แล้ว เหลือจากการใช้ก็เริ่มเก็บสะสมนอกจากมอบผู้ใหญ่แล้วจึงสัมพันธ์กับประเพณีวิถีชีวิต 12 เดือนที่เกิดขึ้น เช่นในงานวัน สงการ นำผ้าที่ทอได้ไปมอบให้ผู้ใหญ่วันมีกระถินผ้าป่า หรือมีการทอผ้าสำหรับ เป็นผ้าสำหรับของพระหรือนาคที่จะบวชนะฮะแล้วก็มีการทอผ้าเป็นเครื่องเป็นเครื่องในกะเครื่องในการอุทิศถวายทางศาสนา ก็มีกระบวนการทอผ้าหลากหลาย มีการทอตุง ทอสิ่งต่างๆ เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนา กระบวนการค่อยๆ จากวิถีชีวิตในครอบครัวเป็นเรื่องของชุมชนมีมีเรามีเคยมีตำนานเรื่องเล่าประเพณีต่างๆ ว่าผู้หญิงพื้นบ้านต่างๆค่อยๆร่วมกันทอผ้า คนละส่วน คนละส่วนใช้แรงใช้ทอผ้าทางศาสนา เช่นเราเห็นในบางวัดก็ตั้งกี่ทอผ้า แล้วก็มีชุมชนผู้หญิงต่างๆ มาช่วยกันทอผ้าเพื่อทำเป็นจีวร ถวายพระหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำในประเพณีของการ เมืองพิษุโลกเองเนี่ยก็มีการเอาผ้ามาทอเป็นผืน แล้วก็แห่ผ้าป่าห่มพระพุทธชินราช มีการแห่ผ้าห่มพระุชินราชในงานกระถินต่างๆ ในหรือล่าสุดที่จะที่จะเกิดขึ้นเช่นกระบวนการของการแข่งเรือ การผ้าป่าหัวเรือ ก็มีการนำผ้าผ้าไตจีวรต่าง ๆ ที่ผู้หญิงเหล่านี้ทอแล้วก็เข้ามาถวายผู้ชินราชเป็นพุทธบูชา สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆ สังสมอยู่ในสังคมไทย สิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ความรู้หรือกระบวนการทอผ้าของผู้หญิงมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ความรู้ของกระบวนการทอผ้าของผู้หญิง มันเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นจากผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเห็นคุณแม่เห็นแม่ เห็นน้าเห็นยายต่างๆ ที่อยู่ในครอบครัว เริ่มทอผ้า พอเกิดขึ้นมาปุ๊บผู้หญิงที่ช่วยงานในครอบครัวเล็กๆน้อยๆในครัว ก็เริ่มออกมาทอผ้า ฝึกทอขนาดเล็ก ปั่นฝ้ายหรือหรือเริ่มเข้ามาพอโตนั่งกี่ได้ก็เริ่มเข้ามาฝึกการทอจากขั้นตอนง่าย ๆ ทอทอผ้าสีพื้น ทอแบบจกพอแบบขัดต่างๆ เกิดขึ้นกระบวนการเหล่านี้เอง ค่อยๆ หล่อหลอมภายในครอบครัว เป็นกับการอบรมลูกผู้หญิงให้เกิดความละเอียดรอบคอบอดทน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดศิลปะประเพณี และการสืบทอดเทคนิควิธีการต่างๆ ของคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น และกลายเป็นว่าทำประเพณีของแต่ละกลุ่มชน กระบวนการทอผ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไร เทคนิควิธีการเป็นอย่างไรนะครับตลอดจนเครื่องมือที่เรียกว่ากี่หรือหรือหรือเครื่องมือในการทอผ้ามีหลายคำศัพท์มากมายเลย และเราก็มาเริ่มเรียนรู้กันว่าไอ้หนึ่ง พัฒนาการของการทอผ้าเป็นอย่างไรดีพัฒนาการของการทอผ้าในแต่ละภูมิภาคเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร อุปกรณ์ที่เรียกว่ากี่ในการทอผ้ามีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร ตลอดจนลวดลายการทอ เทคนิคการทอที่เรียกว่าจก เรียกว่ามัดมีเรียกว่ายกเรียกว่าขิดคำเหล่านี้มีมากมายเลย เดี๋ยวเราก็จะได้พบกับวิทยากร ในการนำไปสู่เรื่องราวของวิถีชีวิตแห่งคนทอผ้า